เติมคุณสิบคุณสิบเพื่อนสิบเฮ้ย เอาเติม เรียบร้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเติมเรียบร้อยเฮ้ย ต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย เรียบร้อย เอาเติม ว้ายว้ายเฮ้ยเอาเติมยิปป้ยิ้มว้าวโอเคครับผมมาขอกร สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผม วันนี้อยู่กับผมหนุ่มนะนะครับผม วันนี้เราอยู่ในเกมมาจองเวภาคที่สองนะผมในค่ายของ PG สล็อตหรือสล็อตจ g สล็อตจ g ล่าสุดนะครับผมสล็อตจ g แตกง่ายมาจอง มาจองเวนะผมภาคสองนะมาจองเวทูนั่นแหละโอเค วันนี้เรามาที่ทุน 300 บาทก่อนที่เข้ารับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วย กระปูและคำเตือนนะผมคลิปนี้จะทำเพื่อความความความบันเทิงมาเราเลต่างผู้ชมจำเป็นจำเป็นจำเป็นจำเป็นจำเป็นคำแนะนำในการรับชมนะครับโอ้วันนี้รินดีแปลกๆนะผมโอเคเราเริ่มแบกันเลยที่อุ้ยเอาเติมเริ่มแบกันที่12บาทนะครับผมขอเถอะขอเถอะ โอเค เราออโต้เลยครับผมสิบรอบ โอ้โหทำไมวันนี้ริ้นดีแปลกๆเราจะรีดไปอย่างนั้นแหละ อ้าว เฮ้ยเพื่อนห้ามากูเกนไปไอชีมดแดกเลยวันนี้เรามาที่ทุนสามร้อยนะ วันนี้ขอสักหนึ่งพันหนึ่งเก้าร้อยก็พอใจแล้วนะครับผม ต่อหน่อยต่อหน่อยเพื่อนต่อหน่อยโอ้โหไม่มีต่อโอ้ห่วยเตอ Meh. <laughs> yeah, boy. Ai, ai,